เปิด อืม คิดว่าจะลง เจมา เคมาต่อแปดสิบวายมาโอ้โหร้อยสี่ร้อยห้าสิบว้าวอืมโอ้โหห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเลยครับนี่แค่เปิดหัวนะเนี่ย อืม ห้าสิบห้าบาท จังหวะนี้ โอเคมาต่อยี่สิบบาท อืม ลงเรื่อยๆว่ะลงเรื่อยๆว่ะโอ้โหเจ็ดบาทห้าสิบสตังค์อุ้อีแล้วอืมมา เฮ้ยเจมาครับโอ้โห อืม มา อืมแม่ฮิมันเขี้ยวแม่งมาอีแรงมาสิบสามสิบบาทโอ้ย วายมา เอมาโอ้ยร้อยสามสิบห้าบาท มาต่อสิบบาท โอ้โหร้อยแปดสิบห้าบาทครับท่านผู้ชม แล้วกดกันเรื่อยๆนะวันนี้เรา ไปเรื่อยๆร้อยแปดสิบโอ้โหเกมนี้มั่งมันวะ แม่งลงแล้วลงอีก ลงแล้วลงอีกอะ่ะเอ้ยชอบ แต่ถ้ากดไม่ลงนี่ผม งุดหงิดเลยนะ แน่นๆ จมูกนะช่วงนี้ ไม่ได้เป็นโควิดหรอก เพราะว่าตรวจอยู่ แต่ว่าแอมหนาวมันคัดจมูก ก็เป็นอย่างนี้นะโอ้โหไม่ลงเลยวะ่ะอุ้ยเฮ้ย มีลุ้นว่ะปาบปาบ อุ้ยเข้าไปแล้วนะครัเตอร์ เป็นยังไงอ่ะ อืมคูณสอง อืมคูณสามคูณสี่เพื่อนจะไม่ลงให้คุณจริงเหรอเหลือสามทีสุดท้ายนะ เหลือสองทีนะ เออ เออ เองต้องงี้ไว้เฮียไม่เออ คิดว่าคูณสิบจะลงหน่อยเหอะแม่เท่าเอ้ยโอ้ยแต่มาพันแปดสี่ร้อย อืมพูดผิดพันแปดสี่สิบห้าบาท อีแรงมาสองร้อยมาอีกอุ้ยพันสองอุ้ยคูณสิบอุ้ยสองร้อยโอ้โหเนี่ยสุดยอดไปเลยอ่ะลวกเพพันหกร้อยสิบห้าบาทเลยครับท่านผู้ชมอันนี้วันของเราหรือเปล่าวะ ได้ภูเขามาหนึ่งที่ปับอุ้ยได้มาต่ออ่ะ อุ้ยเอ้าได้ฟิลิปปนอีกหนึ่งที่เราได้ภูเขามันจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งทีนะผู้ชมผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออเนี่ยเอาได้นะอุ้ยคูณสิบสามแล้วนะตอนนี้นะอู้อีแรงอู้สามพันสามโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย จำจันเมืองวิจิตรเลยสิเนี่ยเฮ้ยสองพันสามร้อยสี่สิบบาท แม่วันนี้ดวงมันขึ้นจริง ๆ อี้แจ้งกำไรมาหกพันว้าวมาดูกันต่อยฝ่าครับท่านผู้ชม อุ้ยแฮตเตอร์มาไหมจังหวะนี้ เฮ้ยเป็นไปได้วะทุกคนแม่งเข้าไปจะเป็นสองรอบอะเยอะมากว้าวอุ้ย อะไรมันจะขนาดนั้นวะเออจะไม่ผมไม่สติงจับเลยว่ะโอ้โห สองร้อย โอ้ยอุ้ยมาอีกหนึ่งที ได้ฟรีมา ได้ฟรีมานะ มับ อุ้ยเจมาสองเจ็ดสิบอืมวายมาอืมพันหนึ่งคุณแปดด้วย อุ้ยแล้วอุ้ยเจ็ดร้อยยี่สิบคุณเก้าแตกหนักจัดเต็มมาจุลสิกคิงดัมอ่ะเขาบอกสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทเล็กสี่ที เอ้ยคนแปดเออคือสองร้อยสี่สิบ อืมอู้เจ็ดร้อยหกสิบห้าอู้สี่ร้อยห้าสิบอเฮ้ยนี่มันวันของเราจริงๆ ใช่ไหมเนี่ย โอ้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทครับท่านผู้ชมมันยอดมาก อู้ได้บูกขามาอีกหนึ่งทีด้วย โอ้โหคูณเก้ามาเออเก้าสิบมาต่อสองร้อยแหมคิดว่าต่อคูณสิบเอ็ดคูณสิบมามาทีสุดท้ายนะ โอ้โหดูดิเจะเป็นรอบนี้เราจะได้เท่าไหร่ โอ้โหสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท ท่านผู้ชมเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ย เข้าฟีสปินสองรอบเลยอะโอ้โหแม่อะไรมันจะสุดขนาดนี้อ่ะโคตรก๊อตอะผมอ่ะได้ตังเปสาวอีกแล้ว ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดซับสไครต์ให้ช่อง พี่เสือสล็อตด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผม วันนี้พี่เสือขอลาไปก่อน สวัสดีครับพี่เสือแตกยักษ์ซ้อน